เดี๋ยวกญาติโทรเสียงหัวหน้าด้วยนะแล้วก็รอแจกหัวหน้าที่จะชื่อว่าแฟนอีนฮะเอ้าจัดให้ครับทีมงานแม่ครัวพี่เตษให้ครับในจังหวะลำบงชีวิตไอ้อบเรียเชิญทีมงาน phút phút bóng phan lời mốc Thank you. right เอกโทรักคุณไม่รอเพราะเรามบ้าหัวหน้าไม่หาสิ่งทางห้างเื่อก็ต้องต้องเคลียร์ดีก็น่าเกินแต่แท้เงินน้ำสิพ่อแม่อกเป็นแผลรักแต่กลับมาไม่ได้ไม่ได้ขี้เป็นรักพี่ต้องไม่ได้เป็นคนหม่ยเพราะพี่นั้น